จจุบันสถาปัตยกรรมอิสลามมีได้ยึดติดอยู่เพียงรูปแบบศิลปะแบบเดิม แต่มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และรูปแบบทางสถาปัตยกรรมให้เข้ากับยุคสมัย แต่ไม่ทิ้งเจตนารมณ์เดิมคือ เพื่อประกอบศาสนกิจในศาสนาอิสลามและแสดงความจงรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า คืออัลลอฮ์เท่านั้น สถาปัตยกรรมอิสลามในรูปแบบของมัสยิดในปัจจุบันส่วนใหญ่ จึงมีรูปแบบแตกต่างจากเดิม โครงสร้างด้านนอก แสดงถึงสระและเสรีภาพ โครงสร้างส่วนใหญ่จึงเปิดโล่งไม่ปิดทึบ ใช้วัสดุและการก่อสร้างแบบใหม่มาประยุกต์เพื่อให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละมัสยิด แต่ด้านในของมัสยิดยังคงไว้ซึ่งองค์ประกอบพื้นฐานของมัสยิดอย่างครบถ้วน มัสยิดรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงมีการผสมผสานกันระหว่างรูปแบบสถาปัตยกรรมอาหรับ ให้สอดรับเข้ากับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เช่น อาคารมูลนิธิศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นการใช้วิทยาการการก่อสร้างสมัยใหม่ ผังอาคารจึงมีลักษณะสอดคล้องกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น แต่ไม่ทิ้งความทันสมัย ดยบริเวณมักเปิดโล่ง มีหลังคาคลุมหรือมีใต้ถุนสูง สามารถใช้งานหรือเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ได้ สามารถรองรับผู้คนจำนวนมากได้ เช่นการละหมาดวันศุกร์หรือวันอิดินอาดฮาและอิดินฟิตรี ซึ่งเป็นวันตรุษสำคัญในศาสนาอิสลาม หรือรองรับผู้คนจำนวนมากที่หลั่งไหลเข้ามาในมัสยิด มัสยิดอีกแห่งหนึ่งคือ มัสยิดนูรุนอิสลามบ้านป่าอัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ผมฮะยาบดุลลอฮ์ซาดและซึ่งเป็นอิหมัมมัชรตินจันนะนะครับ วันนี้ได้มีโอกาสบรรลมาดที่มัสยิดรุลอิสลาม ก็ได้พบกับน้องๆก็ได้ขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับเป็นมาของมัสยิดต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณนี้ ก็ขอทำความจากว่ามัสยิดที่กำลังยืนอยู่นี้คือชื่อมัสยิดนูรุลอิสลาม ซึ่งเป็นมัสยิดหลังแรก ของเขตชุมชนแห่งนี้ซึ่งเรารู้จักกันในนามของชุมชนมุสลิมบ้านป่า แต่ชื่อทางการนั้นก็คือเขตจนหลวงนะครับ เป็นเขตที่แยกมาจากอำเภอเดิมคือ ก่อนที่จะเป็นเขตก็เป็นอำเภอพระขนงตำบลสวนหลวงก็กลายมาเป็นเขตสวนหลวงนะครับด้วยความเจริญ ชุมชนแห่งนี้มีผู้ชมประชากรมุสลิมที่หนาแน่น แล้วก็มัสยิดหลังนี้เป็นมัสยิดหลังที่ 6 แล้ว จะมีการสร้างขึ้นมาแต่ละครั้งละครั้งก็เต็มทำให้มัสยิดนั้นเต็มนะครับก็มัสยิดก็เต็มขยายกันมาเป็นหลังที่6หลังที่6แล้วก็ยังเต็มอยู่ แต่ก็ก็มีพี่น้องที่เป็นสบุรุษที่อยู่ด้านทิศตะวันล่าง ก็เลยมาขออนุญาตอิหมัมเพื่อจะสร้างมัสยิดหลังใหม่ขึ้น แล้วก็ไปสร้างในที่ที่รับประกับปีที่ทั้งหมด2ไร่ 59 ตารางวา ในการสร้างหลังที่สองชื่อว่าครับมัสยิดหลังที่ 2 ก็คือมัสยิดอันวารุอับรอดอยู่ซอยเจริญพัฒนาหรือซอยพัฒนาการตาแปดซึ่งห่างจากนี้ไปประมาณ2-3กิโลเมตรแต่ต่อมาก็ไปเป็นหลังที่ 3 ก็คือหลังมัสยิดรอเตนจันนะห่างจากนี้ไปประมาณกิโลประมาณกิโลเมตรหนึ่งหรือสองกิโลเมตรนะครับก็ขึ้นมา เนื่องจากมัสยิดหลังนี้อยู่ในลักษณะที่ถูกสร้างขึ้นมาประชากรที่มุสลิมจะเจริญเติบโตขึ้นอย่างมาก ประกอบกับวัชิดสถานที่ตั้งนั้น อยู่ในบริเวณที่มีลำคลองคูคลองอยู่ คล้ายกับว่าเป็นลักษณะตัวยูนะครับไม่สามารถจะขยับขยายด้านขวาด้านตะวันตกตะวันออกหรือด้านทางทิศเหนือทิศใต้ได้ แต่ว่าทางทิศตะวันตกก็คือติดกับโบสซึ่งเป็นสุสานเก่าแก่ไม่อาจจะขยายได้จึงเป็นพอให้เกิดมัสยิดหลังที่ 3 ขึ้น มัสยิดหลังนี้เป็นมัสยิดที่มีเก่าแก่มีประชา กรที่เป็นสับปะรดมากมายนะครับ จากการที่เป็นพื้นเดิมมุสลิมพื้นเดิมก็ดี จะจากมุสลิมที่มีการอพยพมีการเดินทางมาตั้งหลักปักฐานอยู่ที่นี่ ก็ทำให้มัสยิดหลังนี้ตึงแนนน่นไปด้วย นี่ก็คือประวัติความเป็นมาพอย่อๆของมัสยิดดูริสลามแห่งนี้ครับการวางผังของมัสยิดที่คำนึงถึงภูมิอากาศและการใช้ประโยชน์ของสถานที่ ในการออกแบบรูปลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม มีการนำเอาศิลปะอิสลาม เช่นลวดลายอักษรอาหรับประดิษฐ์ลวดลายเลขาคณิต และลายอาราเบสมาใช้ตกแต่งประดับประดา เพื่อให้เกิดความสวยงาม และไม่ทิ้งกลิ่นไอของศิลปะอิสลาม นี่เป็นมัสยิดเก่าใหญ่ที่ได้ทราบต้นต้นจึงมีทินดินที่เป็นวากอฟหรือเรียกว่ากัฟเป็นที่อุทิศให้แก่มัสยิดมากมาย มัชยิเหลองนี้จริงได้บริหารเงินและการบริหารทรัพย์สินที่เป็นของอัลกอฟเกี่ยวกับเรื่องศาสนาประโยชน์มากมาย เช่นดังทิศตะวันตกสุดเขตของอุบลก็จะติดต่อที่หนึ่ง ซึ่งเป็นสถานที่สร้างโรงเรียนอิสลามศิวนา สอนระดับภาภาษาอาหรับ ตั้งแต่ยาดาดีสนาวี แล้วก็ได้รับวิทยาฐานะรับรองจากอาชาร์ก็ดี และหลายประเทศในกลุ่มอาหรับ ก็ได้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ฉะนั้นมัสยิดนี้จึงเป็นมัสยิดที่เป็นมูลนิธิ เนื่องจากว่าการที่จะเอาเอาที่ของวากัฟเข้าไปในมัสยิดนั้นได้ไม่เกิน 50 ไร่ จึงต้องตั้งเป็นมูลนิธิขึ้น เราเรียกว่ามูลนิธิมัสยิดดูรุสลาม และได้สร้างโรงเรียนขึ้นมาเป็นโรงเรียนสอนศาสนา ภาคภาษาอังกับ เรียกว่ามหัดอิสลามศิวนา ซึ่งมีนักศึกษาเรียนและก็ จบไปศึกษาต่างประเทศและมาทำประโยชน์มากมาย อีกทั้งมัสยิดหลังนี้ก็ยังมีที่ที่จะทำักับในการเป็นสร้างโรงเรียนประเภท เราเรียกว่าโรงเรียนภาคสามัญควบคู่กับรัฐศาสนา เป็นเจ้าของโรงเรียนสวนรักวิทยาสี่มีนักศึกษาหลายร้อยคนก็กำลังพัฒนาอยู่ฉะนั้นได้รับได้ว่ามัสยิดแห่งนี้เป็นมัสยิดที่มีประโยชน์ต่อสังคมมุสลิมในบริเวณนี้อย่างมากมาย ทั้งเป็นเจ้าของโรงเรียนสอนศาสนา โรงเรียนสามัญและโรงเรียนควบมีการควบคู่ทั้งด้านในระหว่างโรงเรียนมีการสอนทั้งสามัญและศาสนาควบคู่ไป นี่ก็คือส่วนหนึ่ง อีกทั้งมัสยิดหลังนี้มีกุโบสที่จะรองรับพี่น้องมุสลิมสองกุโบสใหญ่ๆซึ่งด้านหน้านี้จะเห็นอยู่ตรงฝั่งนะครับของมัสยิดและก็อีกหนึ่งก็คืออยู่ตรงตรงซอยมัสยิดรอตินยันนะ มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ ซึ่งเป็นชุมชนที่ใหญ่และก็รองรับมุสลิมได้อย่างมาก ถึงนั้นก็ตาม ก็มีพี่น้องมุสลิมเรามาฝังกันที่นี่มาใช้ที่แต่ที่นี้จนกระทั่งต้องถมกันหลายครั้ง ส่วนด้านการศึกษานอกจากธรรมศาสตร์ศาสนาภาษาภาษาอับแล้ว ก็ยังมีการอบรมสอนเป็นช่างข้างข่าวเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาในที่นี้แล้วมีประโยชน์อื่นๆ อีกก้าคงจะอีกหลายทางด้านนะครับในการทำกบนี้ครับ อย่างไรก็ตามมัสยิด ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ก็ยังคงไว้ซึ่งเจตนารมณ์เดิมและความตั้งใจอันดีที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างความโปรดปรานจากพระผู้เป็นเจ้า การสร้างมัสยิดจึงพยายามสร้างให้ดีที่สุด ให้คู่ควรกับเป็นบ้านของพระผู้เป็นเจ้า